คำว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ กับคำว่าช็อกโกแลตซิสจริง ๆ แล้วมันคือโรคเดียวกันนะคะ ก็คือช็อกโกแลตซิสเนี่ยเป็นหนึ่งในเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยในมดลูกก็จะมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะ ทีนี้เยื่อบุโพรงมดลูกเมื่อมันไม่ได้อยู่แต่ในโพรงมดลูกมันออกมาข้างนอก กระจายออกมาข้างนอก ก็จะทำให้เกิดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ซึ่งถ้ามันไปอยู่ที่กล้ามเนื้อมดลูก ก็จะทำให้มดลูกโตนะคะมีภาวะปวดประจำเดือนมากปวดท้องมากประจำเดือนมาเยอะนะคะ แต่ถ้ามันกระจายไปอยู่ที่รังไข่นะคะสะสมเข้าสะสมเข้าก็จะกลายเป็นซิสที่รังไข่ซึ่งข้างในเนี่ยจะลักษณะเป็นเลือดเก่าๆลักษณะสีเหมือนช็อกโกแลตนะคะ เขาก็เลยเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตซีสนั่นเองช็อกโกแลตซีสเนี่ยก็คือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่ ขึ้นมาเป็นซีสถ้าเป็นที่รังไข่ก็จะเป็นช็อกโกแลตซีสที่รังไข่ แต่จริง ๆ แล้วช็อกโกแลตซีสสามารถเกิดที่อวัยวะอื่น ๆได้ด้วยนะคะ อย่างเช่น มีช็อกโกแลตซีสเกิดที่บริเวณอุ้งเชิงกรานบริเวณจุดอื่น ก็คือเลือดที่มันขังตัวรวมๆกันแล้วกลายเป็นซีส จริงๆเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยไปได้เยอะมากไกลมากนะคะ ที่มีรายงานก็คือไปถึงสมองเลยนะคะ จนทำให้คนไข้เนี่ยมีเลือดออกในสมองได้ แต่ว่านั่นก็คือเจอได้น้อยมากๆเลยนะคะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะมดลูก ปีกมดลูกนะคะรังไข่นะคะหรือบริเวณช่องท้องนะคะบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะถ้าขึ้นมาหน่อยอาจจะไปที่ไส้ติ่งก็มีนะคะไปที่ลำไส้ก็มีนะคะหรือมาที่ตรงกระบังลมก็มี อาการจะคล้าย ๆ กันก็คือจะมีอาการเมื่อมีประจำเดือนนะคะ อย่างบางคนเนี่ยเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่กระบังลมเขาจะมีอาการปวดไหล่นะคะเพราะว่าที่กระบังลมเนี่ยจะมีเส้นประสาทไปที่หัวไหล่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดไหล่มาก ทุกครั้งที่มีประจำเดือน หรือบางคนไปที่ปอดเขาอาจจะมีเลือดออกในปอดนะคะ ทุกครั้งที่มีประจำเดือนก็มีเหมือนกันนะคะ หรืออย่างที่บอกก็คือถ้าไปที่สมองก็คือพอมีเขามีประจำเดือนปุ๊บเขามีเลือดออกในสมองนะคะ อันนั้นก็คือเป็นเคสที่เกิดน้อยมาก ๆ แต่ว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้างรุนแรง าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ